ノルジャス、ウィア、イエナイ、サリカー、ポンチュー、ヒロト、クラブ、ポンチュー、ヒロム、クラブ、ポンチュー、ジンカー、ファクヌー、ファクター、ドラカー、ポンチュー、タクミ、クラブ、ポンチュー、キョウスケ、クラブ、ポンチュー、ショーゴ、クラブ、サディ、クラブ、ポンチュー、マサ、クラブ、サディ、カップ、ポンチュー、リスト、カップ、サディ、クラブ、ポンチュー、フェン、ファン、クラブ、サディ、カップ、ポンチュー、タケル、クラブ、サディ、カップ、ポンチュー、デ、クラブ、イムレオ、ワニ、コプ、マ、クラブ、 タイのミニの前で初めて僕たちもパフォーマンスさせていただいてすごいあのもう本当にたくさんの声援もいただいたり本当にあの想像以上にいろんなもう本当にたくさんの方々が見に来てくださってて本当に楽しかったですしなんか気持ちよくパフォーマンスすることもできて本当にいい初めてのパフォーマンスでした。 เสียงโหร้องของแฟนๆที่มาให้กำลังใจพวกเขาเนี่ยทำให้พวกเขาฮึกเหิมแล้วก็มีพลังใจในการเต้นได้อย่างเต็มที่สุดแรงของมากเลยก็เลยทำให้เขาได้มาส่งพลังให้กับคนไทยคืนไปกับพร้อมกับเสียงเชียร์ของเราได้อย่างเต็มที่ต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นจริง ๆครับマハラコンタワーってみたいですね。僕高いところが好きなんで、すこの展望台で、はい、あの 景色を見たいですดากิรุเนี่ยเขาบอกว่ามีที่ที่ถึงที่อยากไป เห็นเขาบอกว่ามหานครทาวเวอร์เนี่ยเป็นตึกที่สูงมากเลย ถ้ามีโอกาสอยากจะลองไปดูสักครั้งได้ไปดูวิวจากข้างบนพื้นเป็นกราสอยากจะลองไปดูครับ僕は象に会いに行けてないんで会いに行きたいคุณมาแซะบอกว่าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องเจอช้างใช่ไหมเป็นไปได้อยากจะลองขี่ช้างดูสักครั้งหนึ่งครับผมในตอนที่มาที่ไทยอะี๋ยวพักชี実際 タイ来てパクチーなんかあんま食べてないんで、もっと食べたいです、僕は。มาแซเนี่ยที่ผมเนี่ยผักชีนี่ยชนทานยากแต่มาที่ไทยเนี่ยผมอาหารเนี่ยไม่รู้ว่าสตาฟเข้าใจดีหรือเปล่านะไม่รู้ว่าถอดมาให้แบบยังไม่ได้มีโอกาสกินผักชีเลยมีโอกาสเนี่ยอยากจะขอลองสักหน่อยว่ามันจะเหมือนอย่างที่เขาว่ากันจริงๆหรือเปล่านะครับรักผักชีรักผักชีก็ว่ากันเลยมังโกสมูทจีを飲みました昨日の夜にいただきましたทานเป็นสมูทตี้ มะม่วงมาแล้ว僕がその当時住んでた時にあのすごいでっかいソムオっていうあのみかんのでかいバージョンみたいな、えー、ソムオでっかいやつ食べてたそうそうそうそうそれを久々に食べたいなと思いましたあの、สมัยตอนเด็กอ่ะเขาเคยอยู่ที่ไทยมาก่อน เรียนประถมที่ไทยอ่ะนะครับผมแล้วก็จำได้ว่าเคยกินส้มผลใหญ่ๆซึ่งน่าจะเป็นส้มโอนั่นแหละเออ ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้อยากลองกินส้มโออีกนะคิดถึงจังเลย はい、えー、そうそうですねえっと明日とても結婚僕たちも楽しみにしてるんですけどまあ具体的に何の曲やるかとか言えないんですけどでも本当に明日 限りの本当パフォーマンスをそして最高のパフォーマンスをお届けするのでぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいですพอดีว่าไอเตรียมเซอร์ไพรส์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะแอบสปอยได้ไม่มากก็จริง แต่สามารถบอกได้นะครับว่าตัวเนื้อหาเพลงว่ามีอะไรยังไงบ้าง แล้วก็จะมีโชว์พิเศษที่เขาเตรียมมาเฉพาะ สำหรับแฟนๆที่ไทยในเคคอนครั้งนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยว่าต้องมีโชว์พิเศษที่เตรียมไว้ให้ในงานครั้งนี้อย่างแน่นอน はい、あの今回初めてあのグループとしてタイに来させていただいて、うん、あのこの間イベントもやらせてもらったのでその時なんか本当にタイのミニの方の温かさというかなんか人柄の良さっていうのをすごく感じたので本当にまだ会えてないタイのミニの方もたくさんいらっしゃると思うのであのまたいつか あのこの11人でここに来れたらなと思います。เขารู้สึกถึง ความอบอุ่นของ แฟน ๆ ชาว ไทย รู้สึก ถึง ความ เป็น กัน เอง ของ พวกเรา นะครับ ที่ ได้ ให้ การ ต้อนรับของพวกเขา อย่างอบอุ่นจริงๆอยากจะ เชิญชวน แฟน ๆ เหมือนกัน ว่าบางคน อาจจะ ยัง ไม่ได้มีโอกาสมาเจอสำหรับ ทางทางมินิ ของเรา นะครับ ผมก็ เขา อยาก จะ มาเจอ มินิ ของเรา ทุกคน เลยนะ ก็ หวัง ว่า ใน โอกาสหน้าจะ ได้มีโอกาสมาเยือน ที่ ไทย และก็ พบกับ แฟน ๆ มินิ ทุกท่าน อีก ครับ僕たち INI なんですけど5月 24日にフォースシングル「ドロップダットを発売するので、えー、ぜひ気になった方いたら SNS とか、えー、ホームページチェックしてみてくださいよろしくお願いしますขอฝากผลงานนะครับผมเดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่4นะครับผม Drop set ในวันที่ 24พฤษภาคมนี้นะครับผมสำหรับแฟนๆท่านใดที่รอติดตามอยู่ ก็สามารถติดตามข่าวกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียเอ่ยหรือว่าทางโฮมเพจของพวกเรานะครับยังไงก็อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับแล้วผมมาฟังกันด้วยนะอย่าลืมมาลืมนะครับสุดครับ Thank you.